ประเภทของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันทั่วโลกได้มีการจำแนกประเภทของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ไว้นะคะ โดยสามารถแบ่งได้เป็น 9 ประเภทค่ะ ซึ่งมีดังนี้ การขโมยข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต รวมถึงการขโมยประโยชน์ในการลักลอบเข้าใช้บริการ การปกปิดระบบของตัวเอง โดยใช้ระบบการสื่อสารค่ะ การละเมิดลิขสิทธิ์ ปลอมแปลงรูปแบบ เรียนแบบระบบซอฟต์แวร์โดยมิชอบ การเผยแพร่ภาพ เสียงลามกอนาจาร และข้อมูลที่ไม่เหมาะสม การฟอกเงิน การก่อกวนระบบคอมพิวเตอร์ เช่น การทำลายระบบสาธารณูปโภค อย่างระบบการจ่ายน้ำการจ่ายไฟ และก็การจราจร การหลอกลวงให้ร่วมค้าขายหรือลงทุนปลอม เป็นการทำธุรกิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะ การลักลอบใช้ข้อมูลเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ เช่น การขโมยบัตรเครดิต การใช้คอมพิวเตอร์ในการโอนบัญชีผู้อื่นเป็นของตัวเอง